สวัสดีค่ะ ในสัปดาห์ที่ 4 นะคะ เราจะมาเรียนรู้เรื่องของปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการของวัยรุ่นค่ะ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะ เราพบว่าแม้ธรรมชาติของวัยรุ่นจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดพฤติกรรมเสี่ยงได้ไม่แตกต่างกันจากสมองและฮอร์โมนที่มันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายและรวดเร็วในบทที่1 2และ3 มาแล้วนะคะ เราก็พบว่าวัยรุ่นแต่ละคนถึงแม้จะมีธรรมชาติที่เหมือนกันแต่พฤติกรรมเสี่ยง หรือภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นในแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันค่ะ ความแตกต่าง อยู่ที่ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่น ทั้งหมดการเรียนรู้เรื่องปัจจัยจึงมีความสำคัญที่เอื้อต่อการพัฒนา และป้องกันการเกิดภาวะวิกฤตดังกล่าวนั้นได้อย่างออรอบด้านมากขึ้นนะคะ วันนี้นะคะชั่วโมงนี้เราได้อยู่กับเด็กๆ 6 คนนะคะ ซึ่งเป็นตัวแทนของวัยรุ่นที่น่าสนใจน่ารักมากๆนะคะ เดี๋ยวจะให้พวกเขาได้แนะนำตัวกับเรานะคะ ผมฟาสครับ ค่ะ หนูชื่อนี่ค่ะ ค่ะ ชื่อนี่ค่ะ ครับ ผมนะครับกายกี้นะครับ เรียกสั้นๆว่ากายก็ได้นะครับ ครับ ผมชื่อสตางค์นะครับ ครับ ผมชื่อภูมิครับ ค่ะ เดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มกันนะคะ ในช่วงสัปดาห์ที่1นนะคะ เริ่มจากที่เราอยากรู้ว่า มันมีปัจจัยอะไรบ้างคะน้องๆที่มีผลต่อพัฒนาการของวัยรุ่น หรือพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นเนาะอย่างที่พี่เกริ่นไปเมื่อตะกี้ค่ะ พวกเราคิดว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่มาเกี่ยวข้อง ที่ทำให้วัยรุ่นคนหนึ่งอาจก้าวพลาดหรือวัยรุ่นคนหนึ่งอาจเติบโตได้อย่างสวยงามก็ได้ค่ะ สถาบันครอบครัว สถาบันเอาพูดพร้อมกันเลยนะคะ แสดงว่าสถาบันครอบครัวมีความสำคัญอย่างมาก ๆเลยใช่ไหมคะเป็นยังไงคะสถาสถาบันครอบครัวควรจะต้องเป็นยังไงคะจะเป็นยังไงคือถ้าพ่อแม่ของเรานะครับ ถ้าอบรมเลี้ยงดูพวกเรามาเป็น เด็กที่ดีได้ก็สามารถเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้าในวันข้างหน้าได้เช่นกันครับ ค่ะ ของนี่ล่ะคะสถาบันครอบครัว เมื่อกี้ที่นี่บอกว่าสำคัญมากๆ เป็นปัจจัยแรกเลยที่สำคัญสำหรับเรา เหมือนกับอย่างที่เพื่อนบอกค่ะการอบรมเลี้ยงดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าพ่อแม่โอ้โหทางบ้านเลี้ยงดูเรามาดีพอเราโตเราไปอยู่ในสังคมเราก็จะเป็นคนที่ดีได้ค่ะ โอเคค่ะ มีคนอื่นอีกไหมคะ มีปัจจัยอื่นอีกไหมนอกเหนือจากครอบครัวค่ะ ที่ทั้งสองคนบอกพี่เมื่อกี้นะคะ มีปัจจัยอะไรอีกไหมคะ ที่เราคิดว่าส่งผลกับการพัฒนาวัยรุ่น เพื่อน เพื่อนทุกคนบอกเพื่อนหมดเลย ถัดจากพ่อแม่คือเพื่อนเหรอคะ ที่สำคัญที่สุดในชีวิตเราเมื่อกี้ภูมิฟ้าฮัตแล้วก็นีก็พูดประมาณนี้เพื่อนสำคัญยังไงคะคือการใช้เวลาร่วมกันนะครับ อยู่กับเพื่อนเราจะอยู่เหมือนกับเหมือนจะมากกว่าอยู่กับครอบครัวครับ เพราะว่าอยู่โรงเรียนแปดชั่วโมงแล้ว บางทีเรากลับบ้านไปเราจะอาจจะไม่อยู่บ้านก็ได้เราจะพาไปหาพ้องเพื่อนแบบนี้ครับค่ะเพื่อนคือกลุ่มที่เราทำกิจกรรมด้วยมากที่สุดละค่ะ แล้วก็เหมือนพอกิจกรรมเราก็ได้พูดคุยกันเยอะเพื่อนเหมือนกับเรามีแอคทิวิตี้กันเยอะมากเหมือนกันค่ะ ครับก็เพื่อนเนี่ยคือมันมีปัจจัยตรงที่ว่าเราอยู่ด้วยกันแล้วเราสึกว่าไปด้วยกันได้คือช่วยเหลือกันได้ครับ มันทำให้เรา เดินในทางที่ใช่เดินทางที่เหมือนกันได้หมดเลยครับโอเคค่ะ มีปัจจัยอื่นๆอีกไหมคะนอกเหนือจากพ่อแม่และเพื่อนที่จะส่งผลต่อพัฒนาการของความเป็นวัยรุ่นสิ่งแวดล้อมครับ สิ่งแวดล้อมเป็นไงคะ คือถ้าสิ่งแวดล้อมหรือว่าชุมชนนะครับ คือถ้ามีปัญหายาเสพติดเกิดขึ้น และถ้าเราโดนยาเสพติดครอบงำนะครับ ผมคิดว่าพวกเรา ก็อาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่ดีได้นะครับ อืมเป็นเด็กค่ะที่ไม่ดีสิ่งแวดล้อมนะคะ มีอะไรอีกไหมคะ ที่เรารู้สึกว่ามันจะมีผลเทคโนโลยีเทคโนโลยี เทคโนโลยีนี้ครอบคลุมถึงอะไรบ้างคะ ครอบคลุม คือ แบบว่ามันจะมีสื่อที่มันไม่ดี สื่อสื่อเทคโนโลยีในอินเทอร์เน็ตต่าง ๆ อะไรอีกคะ เกมอะไรอีกนะคะสื่อลามกอนาจาร อ่าสื่อนะคะ อะไรอีกนะคะสื่อการพนันสื่อการพนันต่าง ๆ แล้วก็เป็นเรื่องของโทรศัพท์อะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมคะ มีอะไรอีกไหมคะ ร้านเกมต่างๆที่อยู่ในชุมชนใช่ค่ะหรืออะไรอีกคะที่เราคิดว่ามันจะมีผลกระทบมากๆกับตัววัยรุ่นนะคะ ความรัก อ่า มีอะไรอีกคะ อันนั้นคือความรักนะคะ อ่า อะไรอีกคะ ความรักนี่คือเป็นปัจจัยเป็นความรักเกี่ยวกับอะไรคะ เหมือนถ้าเป็นของวัยรุ่นก็เหมือนความรักแบบคู่รักด้วยกันหนุ่มสาวเนี่ยค่ะ อ๋อค่ะพอมีปัญหากับคู่รักคนเนี้ยก็ ปรึกษาแม่ไม่ได้ไม่ได้ก็ไปหาเพื่อนแบบเนี้ยถ้าเจอเพื่อนนี้ก็คือดีให้คำปรึกษาได้ ถ้าเจอเพื่อนไม่ดีมันก็พาไปในเรื่องที่ไม่ดีอีกค่ะนั่นก็คือเพื่อนใช่ไหมคะ ที่ที่จะปรึกษาในเรื่องราวที่มักจะเกิดขึ้นที่เราต้องเผชิญปัญหา ก็จะเป็นเรื่องของความรัก ความผูกพันกันนะคะ มีอย่างอื่นอีกไหมคะ ที่เราคิดว่าเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาวัยรุ่นให้เติบโตไปข้างหน้าได้ได้ดีหรือว่าจะถูกบล็อกไว้ที่เดิมที่เกิดภาวะวิกฤต หรือพฤติกรรมเสี่ยง หนูคิดว่าตัวเองนะคะ ตัวเองคือสิ่งสำคัญที่สุดค่ะ ถ้าสมมติว่าเรามีภูมิคุ้มกันที่ดีค่ะ เราก็จะไม่ค่อยเขวตามใครเรามีความเป็นตัวของตัวเอง แต่ถ้าเราไม่มีภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะ เราก็จะค่อยเขวถ้าเพื่อนชวนไปติดยาเราก็ติดได้ง่ายเลยอะค่ะคิดว่าตัวเองค่ะ น่าสนใจนะคะมีอีกไหมคะ มีใครจะอยากแลกเปลี่ยนประเด็นนี้อีกไหมคะว่าปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อพัฒนาการของวัยรุ่นณ ปัจจุบัน นอกเหนือจากสื่อเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมชุมชน พ่อแม่เพื่อนตัวเอง ในตัวของเราเองเนี่ยมีอะไรอีกไหมคะ ที่ทำให้เราเกิดความเสี่ยงได้ง่าย สภาพจิตใจสภาพจิตใจาสภพจิต่างๆ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของร่างกายต่างๆนะคะ อย่างอื่นมีอีกไหมคะสถาบันการศึกษา สถาบันการศึกษาก็เป็นอีกอันหนึ่งเป็นยังไงบ้างคะคือถ้า เออเราต่างก็รู้ดีกันเลยนะครับ ว่าพวกเรามากันต่างครอบครัว แต่ถ้าพวกเราได้มาอยู่สถาบันอย่างเดียวแล้วก็ทำให้พวกเรานั้นรู้สึกเข้าใจกันมากขึ้น เพราะต่างคนต่างความคิดต่างสถาบันต่างครอบครัวกันมานะครับ แต่ถ้าพวกเราได้มาอยู่สถาบันการศึกษาแห่งเดียวกันแล้ว ก็สามารถทำให้พวกเรานั้นดีขึ้นได้ครับ